กิดจากความรู้สึกบอกให้ฉันมั่นใจเชื่อฟังเสียงของหัวใจเชื่อใจเธอดูสักครั้ง เชื่อไป ยกให้ถึงหัวใจ และสุดท้าย ใครใครก็ทำร้ายใจฉัน inside